ามหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้านะครับ เพื่อพิสูจน์ว่าการสร้างป่าเนี่ยมาทำได้ยังไง ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์ จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุญเดชทรงตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกทำลายป่าในประเทศไทย ซึ่งส่งผลทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง ฤดูกาลและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง พื้นที่ต้นน้ำลำธารเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรมพระองค์มีพระราชดำรัสที่พระราชทานเป็นแนวทางการผสมผสานอนุรักษ์ดินน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นะคะ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ เกิดเป็นโครงการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างค่ะ คือปลูกไม้ใช้สอย คือไม้โตเร็ว ปลูกไม้กินได้คือไม้ผล ปลูกไม้เศรษฐกิจ คือไม้ที่ปลูกไว้ขายหรือนำมาใช้อย่างเช่นไม้ ม้สักค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ 4 อย่างคือการนำมาใช้สอยนำมาเป็นอาหารนำมาสร้างรายได้ และช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะการปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ช่วยทำให้ระบบนิเวศดีขึ้น ค่ะ ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายจังหวัดค่ะ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ เรื่องการปลูกป่า3อย่างประโยชน์ 4 อย่างมาใช้ในการดำรงชีวิต นับแต่ช่วงพุทธศักราช 2510 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูดินและทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ทรงตระหนักถึงกลไกสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นั่นคือความผูกพันเชื่อมโยงของมนุษย์กับป่า จึงมีพระราชดำริที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งในการฟื้นฟูป่าด้วยการเลือกปลูกต้นไม้ชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ทรงอธิบายถึงแนวทางการปลูกป่านี้ว่า การปลูกป่าถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้สามอย่าง แต่มีประโยชน์สี่อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ ได้ปลูกรองรับการชนประทาน ปลูกรับซับน้ำและปลูกขุดช่องไหลาตามร่องห้วย ประโยชน์ที่ 4 คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำการสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรในพื้นที่ร่วมมือดูแลป่าด้วยกลยุทธ์ปลูกไม้สามอย่างให้ประโยชน์ 4 อย่างนี้ นอกจากการปลูกฟื้นฟูต้นน้ำลำธารแล้ว ทรงมุ่งเน้นให้นำมาใช้กับการปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน เพื่อช่วยยึดดินรักษาความชุ่มชื้น เพิ่มปริมาณน้ำฝน ให้จำนวนน้ำในอ่างเก็บน้ำมากขึ้น และรัษฎรในพื้นที่รอบๆ มีไม้ประเภทต่างๆ ไว้ใช้ ดังเช่น เมื่อพุทธศักราช 2547 ได้พระราชทานพระราชดำริให้ปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และปลูกป่ารอบๆเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์ด้วยแนวทางปลูกไม้ 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งกินพื้นที่ป่ารอบเขื่อนจำนวน 30,000 ไร่ใน 4อำเภอของจังหวัดลบบุรี และสระบุรี ถึงวันนี้ ความสำฤทธิ์ผลของพระราชดำริปรากฏให้เห็นเป็นแนวป่าที่เขียวชอุ่ม การฟื้นคืนของระบบนิเวศป่าเบญจพรรณที่สำคัญคือ ความเข้าใจในคุณค่าของป่าและประโยชน์สุขที่เพิ่มขึ้นของราษฎร โครงการพระราชดำริของในหลวงทั้งเ่องจงมองเห็นทางไกลให้ชาวบ้านได้ร่มรื่นแล้วก็เป็นป่าบางลมได้อะไรได้อย่างเงี้ยโดยแล้วชาวบ้านก็มาได้อาศัยมาเก็บของในนี้เอาไปไปกินได้อะไรได้ ป่านี้ได้ประโยชน์หลายอย่าง ทุกวันนี้ผมอยู่ได้ก็เพราะทำป่าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่าง ผมว่าได้เด่นร่อนนะเพราะมันทำตามแนวทางพระราชดำรินี่ถึงไว้มันจะดีจ้าแต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบ่อับบ่จนผลอยู่ได้เพราะมันชีวิตชีวานี่ มันจะดีขึ้น ผมมีนี่มีสีนอย่าง พระราชดำริปลูกไม้สามอย่าง ให้ประโยชน์สี่อย่าง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี ได้เป็นแนวทางให้หน่วยงานและราษฎร ได้นำมาปฏิบัติจนเกิดการฟื้นคืนของผืนป่า และชีวิตผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และเป็นประดุดเมล็ดพันธุ์แห่งแนวคิดในเรื่องป่าชุมชน อันจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทยได้อย่างยั่งยืน you.